ค่ะวันนี้นะคะจะมาพบกับการใช้โปรแกรมแซฟนะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะโดยท่านนัทพร สิทธิทูลนะคะท่านเป็นรองผู้จัดการฝ่ายบริหารนะคะ ท่านมีความรู้และได้สัมผัสกับโปรแกรมนี้โดยตรงนะคะ เป็นยังไงเราไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอท่านช่วยเล่าถึงเริ่มจุดเริ่มต้นเลยจากการที่เรามาใช้โปรแกรมแซฟกัน ก่อนหน้านี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศจะทำงานโดยการใช้แบบแมนนวล การลงด้วยมืออย่างเช่นที่เราสัมผัสกันเป็นประจำคือการจดหน่วยการจดหน่วยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะให้พนักงานช่างของเราออกไปจดโดยโดยใช้เป็นสมุดเบอร์สองนะคะไปจดที่หน้างานพอจดเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานตรวจสอบหน่วยก็มาส่งให้พนักงานตรวจสอบหน่วยเนี่ยลงเป็นการ์ดแข็งๆนะคะว่า ชื่อในกองอยู่บ้านเลขที่อะไรอยู่ตรงไหนซอยไหนเสร็จหน่วยครั้งก่อนเท่าไหร่หน่วยครั้งนี้เท่าไหร่แล้วก็พนักงานตรวจสอบหน่วยก็จะเอามาลบหักลบด้วยเครื่องด้วยมือนะคะหักลบด้วยมือเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกสายการจดหน่วยสายหนึ่งเนี่ยก็ถึงที่ประมาณร้อยกว่าลาย200กว่าลายแล้วแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยลงทั้งหมดครบ200 ลาย หรือร้อยลายเสร็จก็จะต้องมาไล่บวก ด้วยมือว่าสายนี้มีผู้ใช้ไฟทั้งหมดใช้หน่วยเท่าไหร่นะคะพอใช้หน่วยเสร็จได้เสร็จก็เอาไปให้แผนกเป็นบัญชีประมวลผลเพื่อที่ว่าจะโพเศษบินทำกระบวนการเพื่อเป็นเป็นใบเสร็จให้แจ้งให้ผู้ใช้ไฟที่จะเป็น2ท่อนก็คืออีกใบหนึ่งเป็นใบแจ้งหนี้อีกใบหนึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินเข้าไปเป็นการตัดสินนะคะเพื่อจะส่งไปไปให้ทางเขตพิษณุโลกที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นคนพิมพ์ดิน เมื่อก่อนเราพิมพ์บินเองไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เอาระบบงานแซฟมาใช้ ก็โดยการจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้คือสปอร์ตบินนะคะตัวนี้ก็คือออกมาเลยเป็นใบแจ้งหนี้เลย ไม่ต้องรอถึง 4 วัน หรือ 5 วันผู้ใช้ไฟจะได้รับบินใบเสร็จนะคะเพราะว่าเสร็จปุ๊บผู้ใช้ไฟสามารถรุ่งขึ้นหรือวันนั้นผู้ใช้ไฟสามารถถือใบอันนี้มาจำหน่ายที่การไฟฟ้าหรือจุดบริการ ไฟฟ้าได้เลย แล้วรายได้ไฟฟ้าสามารถรับรู้รายได้นะ วันนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยจะรับสามารถรับรู้รายได้ก็อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงจะรับรู้รายได้ พอรับรู้รายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนนะคะจะต้องเอามาลงแผ่นการ์ดเขาเรียกว่าการคุมบัญชีลูกหนี้ลงแต่ละตรงลงแต่ละสายลงแต่ละาย แต่นะเดี๋ยวนี้กระบวนการจะโปรเซสแล้วไปวิ่งไปอยู่ ตรงรายได้ข้าไฟฟ้าให้ทางแผนกบัญชีได้รับรู้ว่า สายนี้ทั้งหมดผู้ใช้ไฟรายนี้มีค่าไฟเท่าไหร่สามารถเข้าไปในระบบแซฟได้เลย โดยการคีย์หมายเลขหรือยูบาร์โค้ดเนี่ยก็จะสามารถทราบได้ค่ว่าผู้ใช้ไฟรายเนี้ยมีมีการใช้ไฟเดือนนี้เท่าไหร่นะคะผิดปกติไหมแต่ถ้าจดหน่วยเนี่ยถ้าไปจดหน่วยแล้วถ้าเกิดมันผิดปกติเครื่องมันจะร้องว่าให้คุณไปดูอีกรอบนึง ว่ามันเกินไปไหมมันลดมันลดลงเกินไปไหมหรือมันสูงมากเกินไปไหมถ้าเขายืนยันยืนยันศูนย์แปดเนี่ย แสดงว่าเขาจดถูกเพราะต้องไปดูรอบมันเป็นการแจ้งเตือนนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้พอพอจดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการถ่ายรูปให้ไฟฟ้าต้องมีการประเมินคุณภาพ โดยการถ่ายรูปเนี่ยสุ่มประมาณ 10%ต่อสายต้องถ่ายรูปหน้ามิเตอร์ รูปนั้นมาด้วยว่าคุณจดถูกไหม เพราะว่าเวลาเอามาลงเครื่องในระบบแซงเนี่ยมันยืนยันว่าศูนย์แปดเขาก็จะดูตรงหน้าหน้ามิเตอร์ที่เขาถ่ายมาในระบบอะ ว่ามันตรงกันเป็นการยืนยันเป็นการเช็คการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็พอจดนี้เสร็จแล้วรายได้วิ่งเข้าไปเสร็จ อันนี้เป็นกระบวนการของบัญชีนะคะ แล้วการปิดรับเงินมาก่อนนี้ ก็จะรับแบบลงมือเป็นนวดว่าเป็นใบเสร็จแต่ละใบนะคะ เราก็จะเอามาลงมาลงแต่ละรายว่า ในกอหมายเลขผู้จะไฟนี้ค่าไฟเดือนอะไร ค่าไฟเท่าไหร่ ภาษีเท่าไหร่ ลงร้อยลายแล้วก็ต้องลงร้อยลายในเขาเรียกระบบ c ีสมุดเงินการรับเงินนะคะเย็นมาเราก็ต้องมาไล่บวกนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยิงใช้ยิงบาร์โค้ดในระบบแซฟยิงบาร์โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนสิ้นวันมันก็จะถูกได้เลยว่า วันนี้รับค่าไฟจำนวนกี่ลาย เป็นเงินสดเท่าไหร่ เป็นเช็คเท่าไหร่นำฝากแบงก์กรุงไทยเท่าไหร่นำฝากแบงก์ออมสินเท่าไหร่ ทหารไทยเท่าไหร่แล้วการโอนเงินก็โอนเงินไปเท่าไหร่ยอดเงินคงอยู่เท่าไหร่แล้วปิ้นออกมาเป็นให้คณะกรรมการตรวจรับเงินได้เลยมันมันเป็นความน่าเชื่อถือแล้วก็สะดวกรวดเร็วสะดวกแล้วพนักงานที่เราจะเอามาคุมตรงด้านนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พนักงานมากแล้วสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามที่เราต้องการนะคะ แล้วความผิดพลาดน้อยมาก จะผิดพลาดก็นอกจากคนที่เราบางตัวที่มีการทำเป็นเมนนวลแล้วก็ต้องขี่เข้าขันตรงนี้ค่ะแล้วส่วนที่จะเกี่ยวข้องอีกก็คือระบบการรับคำร้องรับคำร้องก็เรียก CS แผนบริการลูกค้ารับคำร้องรับคำร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกรอกที่อยู่เสร็จมิเตอร์ของมิเตอร์กี่แอมบ้านอยู่ตรงไหนก็จะเป็น PA เนี่ยก็จะสามารถดูในจอได้เลยว่า จุดของบ้านเนี่ย อยู่ตรงไหน ก็จะดูว่าตรงนี้ใช่ไหม ให้ผู้ใช้ไฟดูด้วย ก็จะดูใน Google เนี่ยเสร็จแล้วทางแผนกบริการลูกค้า ก็จะคีข้อความอะไรเสร็จเรียบร้อยนัดผู้ใช้ไฟไปตรวจภายในหนึ่งวันเขตเมืองนะคะหนึ่งวัน แล้วนัดให้ผู้ใช้ไฟมาชำระเงินโดยที่ไปเอาคำร้องเนี่ยจากจากแผนกบริการลูกค้า เอามาให้แผนกบัญชีแล้วก็ยิงบาร์โค้ดเสร็จก็จะขึ้นทุกอย่างที่แผนกบริการลูกค้า นั่นมาแต่ระบบเดิมก็คือจะต้องลงเป็นเงินทุกปัญหานะคะ อันนี้ความผิดพลาดถ้าผิดผิดพลาดก็ต้องผิดกระแต่ต้นน้ำตรงแผนกบัญชีเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรเลยพอพอลิงก์มาแผนกบัญชีชำระเงินเสร็จก็จะลิงก์เป็นแผนกมิเตอร์แผนกมิเตอร์ก็จะทราบแล้วว่ามีการชำระเงินเท่าไหร่มิเตอร์ก็เตรียมจ่ายมิเตอร์ไปให้จุดไฟติดตั้ง ก็จะจบในในวันเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับคำร้อง ขอขยายเขตนะคะพอมาชำระเงินก็คือแผนกทำการลูกค้าเหมือนกันชำระเงินแผนกบัญชีออกออกไปใบใบเสร็จเสร็จขึ้นแล้วเอาไปให้แผนกก่อสร้างแผนกก่อสร้างก็ทำจองจองอุปกรณ์ในระบบแสงเพื่อเอาไปให้ทางแผนกทังทังหลักทังพัสดุก็ดูเสร็จแล้วที่ไหนจองจองงานด้วยระบบแซงบ้างก็จะดูเหมือนกัน การจองงานด้วยระบบแซงเนี่ยต้องจองคือ จะไปจองสายก่อนไม่ได้ จองมิเตอร์ก่อนไม่ได้ จองน็อกก่อนไม่ได้ ต้องมีเสาก่อนค่ะคือต้องจองตามลำดับความสำคัญ ก็พัสดุก็เอาไปไปหาบริหารจัดการว่าตอนนี้จะต้องเตรียมเตรียมพัสดุให้งานอะไรบ้าง เพราะมีการจองล่วงหน้าแล้วก็เป็นการบริหารจัดการที่รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทันตามความต้องการของผู้ใช้ไฟอันนี้มันเป็นเป็นประโยชน์มหาศาลกับการไฟฟ้าสูงคุณมภาคสามารถคิด ว่าเราต้องการปีนี้เราต้องการรายได้เพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าเรายังขาดทุนอยู่ก็ต้องไปหารายได้เสริม แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในในการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันในการที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยแผนกบริหารงานเข้าไปตั้งรีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะวิ่งกว่าบัญชีเลยว่าเมื่อประมาณที่ได้มาตอนนี้เบิกจ่ายไปเท่าไหร่แผนกแผนกอะไรเบิกไปบ้างแล้วเป็นค่าอะไรแล้วเหลือแล้วจะใช้ได้อีกเท่าไหร่ ก็เป็นการที่จะต้องตัวนี้เป็นการบริหารต้องให้ผู้บริหารจัดการว่าจะต้องใช้ได้อีกเท่าไหร่แล้วควรจะซื้ออะไรได้บ้างเป็นสิ่งสำคัญอันนี้มันเป็นการบริหารจัดการที่ที่ทำให้มีประสิทธิภาพ แล้วสามารถที่จะจะควบคุมได้แล้วดูได้แล้วเป็นแผนได้ด้วย การการป้องกันของเราก็คือ ทุกคนจะเข้าเครื่องเนี่ยจะต้องมีรหัสผ่านของตัวเองไม่สามารถจะได้เอารหัสของคนอื่นเข้าไม่ให้อยู่ค่ะ โดยเฉพาะแผนบัญชีการเงินกับบริการลูกค้า จะต้องมีการเปลี่ยนรหัสพัสดุเข้าทุกสัปดาห์เพราะถือว่าเป็นกฎระเบียบของของการไฟฟ้าแต่ถ้าไม่เปลี่ยนรหัสเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าได้เพราะเขาจะล็อกไปเลย เป็นการบังคับไปในตัวนะเพราะเพราะว่ามันเป็นเรื่องด้านการเงินทำให้การแก้ไข พอพอจะแก้ไขเสร็จเนี่ยทางมอนิเตอร์ก็คือตรงส่วนกลางจะดูได้เลยว่า รหัสนี้ คนนี้เข้าไปทำเครื่องอย่างนี้ เขาเข้าไปแก้อะไร เข้าไปตับรายการเกี่ยวกับอะไร มีมีสายเหตุไหมมีมีอนุมัติของผู้บริหารไหม แต่ถ้าแก้โดยที่ไม่มีอนุมัติของผู้บริหาร เดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจสอบของเราเรามีการตรวจสอบโดยอนุภาเขตเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งโดยการมอนิเตอร์แล้วก็ไตรมาสละหนึ่งครั้งคือส่วนกลางที่จะมาดูทุก ทุกตามทุกแผนกทุกส่วนเนี่ยค่ะคือของของระบบแซงแล้วก็ระบบสารวัตรเล็กก็เป็นอย่างที่บอกที่กล่าวไว้ว่า ไม่การประชุมไม่จำเป็นจะต้องประชุมกันที่นี่เราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยโดยการส่งส่งเป็นไฟล์ผู้บริหารไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นไฟล์เอาเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรไปก็ข้อมูลอยู่นนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปิ้นออกมาแต่ละแผนกเมื่อก่อนก็จะปิ้นเอกสารส่งไปแต่ละแผนก เดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็ติ๊กลงตะกร้า ผู้บริหารแต่ละแผนกก็ไปอ่านดู อันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ไม่ปิ้นอ่านเฉยๆแต่ถ้าจะให้หัวหน้าลูกน้องทราบก็ติดไปให้หัวน้องลูกน้องตัวเองก็เป็นการประหยัดค่ะด้วยแล้วเป็นการลดภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับการเรียนกระจกที่เรากินออฟฟิศด้วยค่ะ ตรงนั้นนะคะค่ะค่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการใช้เทคโนโลยีนะคะหรือตัวโปรแกรมแซฟนะคะในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะซึ่งโปรแกรมแซฟนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะคะในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะสำหรับในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตากเองนะคะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการทำงานก็เข้ากับยุค Thailand 4.0 นะคะ ก็เป็น PA 4.0 นะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ นะคะ ค่ะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ